iPhone SE รุ่นที่ 2 ในปี 2020 อยู่ในมือผมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่า พร้อมแล้วไปชมกัน สวัสดีครับทุกคนผมต้อมไอโมดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับกับ iPhone SE ในปี 2020อยู่ในมือผมมีอยู่ 2 สีนะครับได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปแกะกล่องกันก่อนนะครับว่าภายในมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้าง แล้วก็มาพาดูสเปคคร่าวๆ ของ iPhone SE รุ่นที่ 2 นี้นะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของรีวิวฉบับเต็มนั้น อดใจรออีกนิดนึงนะครับขอให้ได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่ และเดี๋ยวจะเอามาฝากให้ชมกันอย่างแน่นอน กล่องด้านขวามือของผมจะเป็นตัวเครื่องสีดำนะครับ ส่วนกล่องด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นตัวเครื่องสีขาว ตัวกล่องจะมาพร้อมสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างก็คือในเรื่องของรูปตัวเครื่องแล้วก็วอลเปเปอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับ และนอกจากนี้นะครับยังสามารถดูได้ที่จากตัวกล่องตรงนี้ด้วยนะครับ Apple โลโก้ของเครื่องสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำ ส่วน Apple โลโก้ของเครื่องสีขาวก็จะเป็นสีขาว สำหรับอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับก็จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้น มีภาษาไทยให้พร้อม นอกจากนี้ก็ยังมีสติกเกอร์ Apple โลโก้มาให้ด้วยนะครับอันดับต่อมาเป็นตัวเครื่องของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับต่อมาครับก็จะเป็นชุดหูฟังที่เป็นแบบ Lightning นะครับชิ้นต่อมาเป็นอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จนะครับยังคงใช้อะแดปเตอร์ขนาด 5 วัตต์ ส่วนสายชาร์จนั้นจะเป็น USB A ไป Lightning นะครับทั้งนี้ iPhone SE รุ่นที่2นะครับรองรับระบบฟ้าชาร์จหรือว่าการชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่หากเราอยากจะใช้คุณสมบัติเหล่านั้น เราจะต้องทำการอัปเกรดอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ แล้วก็อัปเกรดสายชาร์จที่เป็น USB-C ไป Lightning ด้วยนะครับอ่ะต่อมามาดูที่บริเวณตัวเครื่องกันก่อนแล้วกันนะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 3 สีได้แก่ สีดำ สีขาวอีกหนึ่งสีเป็นสีแดง Product Red นะครับสีแดง Product Red ตัวนี้เป็น iPhone 11นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับในลักษณะนี้นะครับในเรื่องของ ีนะครับถ้าเปรียบเทียบทั้ง 3 สีก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องของ iPhone SE จะใช้หน้าจอขนาด 4.7 นิ้วนะครับที่มีความเท่ากับ iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 แล้วก็ iPhone 8 นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากภายนอกนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับ iPhone 8 นะครับถ้าเรามองจากด้านหลัง iPhone SE กับ iPhone 8 จะมีความแตกต่างกันในส่วนของโลโก้ นะฮะ ตัวนี้เป็นเครื่อง iPhone 8 Plus นะครับ ผมลองเปรียบเทียบให้ดูก็คือ ตำแหน่งของโลโก้ของ iPhone 8 Plus นั้นจะอยู่โซนบนๆนะฮะ แต่ว่าของ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นจะอยู่ตรงกลาง อันนี้เอาไว้บ่งบอกหรือว่าเอาไว้แยกแยะความแตกต่าง จากภายนอกของ iPhone 8 กับ iPhone SE นะครับ iPhone SE จะมาพร้อมกล้องหลัง 1 ตัวครับ ข้างๆ จะเป็นแฟลชนะฮะ ด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม power นะครับในการเปิดปิด ด้านซ้ายก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม mute switch ส่วนพอร์ตสำหรับการชาร์จนั้น จะยังคงใช้เป็นพอร์ต lightning อยู่นะครับส่วนระบบสแกนนิ้วมือนั้นครับก็ยังใช้เป็นระบบ touch id อยู่นะครับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยขอบจะเป็นอลูมิเนียม ส่วนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านั้นจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับรองรับการชาร์จไร้สายด้วย แล้วก็นอกจากนี้ครับมาพร้อมระบบกันน้ำ IP67 นะครับที่สามารถทนน้ำได้ เวลาที่แบบว่าเราทำเครื่องตกลงน้ำ หรือว่ามีน้ำหกใส่จากแก้วอะไรทำนองเนี้ย ha รุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถกันน้ำได้ ถ้าใครแบบอัปเกรดจาก iPhone 6s iPhone 6 หรือ iPhone 5 ที่เก่ากว่านะครับต้องบอกว่าคุณสมบัตินี้ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหล่านั้น เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าเราเห็นไปแล้วว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้าง เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะลงรีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมนะครับพูดกันในโดยรวมเลยนะครับทั้งเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานแต่ละส่วนเป็นยังไง เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆนั้นเป็นยังไง แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ด้วยว่า position ันของเครื่องนี้เขาจัดอยู่ตำแหน่งไหนนะครับใครที่ควรซื้อ iPhone SE เดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มจะตามมาให้ชมเร็วๆนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ชมกันสำหรับ iPhone SE รุ่นที่ 2 แกะกล่องให้ดูครับสีดำกับสีขาวในรอบนี้ แล้วไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ